เขาลืมเกลือมาเปล่าอ่ะ เขาลืมปรุงรสมาหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ กลับมาพบกับอิ่มกับท็อปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ใครที่ยังไม่ติดตามเราค่ะ ช่วยไปกด subscribe นะคะแล้วกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปที่น่าสนใจในตอนต่อๆไปของเรา 2 คนด้วยค่ะ ในช่วงโควิดแบบนี้นะคะ สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีติดบ้านเลยก็คืออาหารกระป๋องถูกต้อง และที่เห็นอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยค่ะ คือปลากระป๋องซึ่งเป็นเมนูคู่ครัวไทยนะก็จะบอกว่าอย่างนั้นครัวเรือน แม้กระทั่งว่าเรามาอยู่เนี่ยเออเราก็ยังมีปลากระป๋องติดบ้านอยู่เหมือนกันนะคะ แต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราจะไปหาแบรนด์เฉพาะของไทยเนี่ยมันอาจจะยากลำบากนิด นึงเพราะอยู่เมืองนอกเมืองนาแบบนี้ ใช่ถึงแม้ว่าแบบในซูเปอร์มาร์เก็ตแบบเอเชียนสตอร์เนี่ยมันก็จะมีอยู่บ้าง แต่ว่าเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะ ได้ลองปลากระป๋องที่มันเป็นแบบแบรนด์ที่ไม่คุ้นเคยอย่างเงี้ย ในอเมริกาที่หาซื้อได้ง่ายในอเมริกาที่เราหาได้ตอนเนี้ยรสชาติมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะถูกปากเราไหมนะคะ กาเกเราไม่มีอะไรซับซ้อนอย่างแรกคือราคาเพราะว่ามันจะต้องไม่แพงถูกไหมอย่างที่ 2 คือปริมาณเนื้อปลาและอย่างที่3นะคะก็คือรสชาติว่ามันถูกปากเราหรือเปล่านะคะอ่าไม่ต้องเสียเวลากันเลยเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ายี่ห้อแรกเลยลิโก้ครับผม เราเริ่มยี่ห้อแรก ลีโก้ดีกว่านะครับผม ลีโก้เนี่ย เรามีสองอันงอัน ก็คือแบบ มะเขือเทศแล้วก็แบบใส่ซอสพริก เออจริงๆ แล้วเราลืมบอกไปอะนะ ว่าที่เนี่ยเวลาหาปลากระป๋องก็ต้องให้สังเกตว่าไม่ได้เจอแต่สีแดงอย่างเดียวนะ เพราะบางครั้งเราอาจจะเจอแจ็คพอตแบบนี้ อันนี้สีเขียวซอสมะเขือเทศอันนี้สีเขียวนั่นมันอยู่ในซอสมะเขือเทศนะคะ แต่อันเนี้ยเขาจะเพิ่มพริกเข้าไปนะคะเขียนว่า in tomato sauce chili add นะคะแล้วก็ปลาทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นซาดีนเหมือนกันนะคะเพื่อความยุติธรรม เพราะว่าอย่างที่บ้านเรามันก็จะมีทั้งแมคเคเรลแล้วก็ซาดีน แต่ว่าเราเลือกซาดีนมาเหมือนกันหมดนะคะเป็นสินค้า product of Philippines ลิปปินส์โอเค เดี๋ยวเรามาลองชิมกันเปิดดูกันเลยดีกว่าบอกราคาไปหรือยังนะอันเนี้ลิโก้นี่อยู่ที่หนึ่งเหรียญกับอีกเก้าเซนประมาณสามสิบบาทอันนี้ไพรซ์พอยต์สูงกว่าเพื่อนเลยปลาซาดีนให้มาหนึ่งสองสี่สามสี่ห้าอันนี้ห้าชิ้นนะจริงสี่ชิ้น อันนี้ให้ห้าชิ้นเออทำไมคงแล้วแต่ปลากระป๋องกันนะมั้งความแตกต่างมันไม่ได้ดูต่างกันเลยนะพี่ทอมมาชิมน้ำกันดีกว่า อ่าเราขอซ้อมมะเขือเทศเป็นไงบ้างจืดจืดจืดอืมเดี๋ยวขอซอสพริกหน่อย สีมันไม่เหมือนแบบไม่ได้ต่างกันเลยก็ไม่แอดเผ็ดนะแต่มีเผ็ดนิดนิดอันนี้มันจะเปรี้ยวกว่า และแกมเผ็ด แต่อันเนี้ย มันจะออกความจืดจืดหวานหวานคือความเข้มข้นมันไม่ค่อยเท่าไหร่ตัวเนื้อ ซาดีนเป็นเนื้อนุ่มเนะอาจจะหยืดๆหน่อยหยืดๆอ่ะไม่ไม่แน่นเท่าไหร่ รสชาติโอเคนะอืมรสชาติเนี่ยเกือบใกล้เคียงแค่ว่า อันเนี้ยมันเผ็ดขึ้นมานิดนึงอืมแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เห็นชัดๆเลยคืออันเนี้ยมันจะออกไปหวาน แต่อันเนี้ยมันจะเผ็ดเผ็ดมันจะเผ็ดเค็มนิดนิดอันนี้จืดจืดหวานหวาน มันก็สามารถถ้าเป็นคนที่ชอบ เผ็ดอยู่แล้ว อันเนี้ย ก็โอเคนะสำหรับคนไทยนะคิดมองว่าลิโก้เผ็ดเนี่ย เหมาะมากกว่าของเรา ซับพริกไปนิดนึงก็คือเวิร์กเลยถ้าอยากจะเพิ่มความเผ็ดเข้าไปอ่ะบีบมะนาวอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามายี่ห้อที่สองดีกว่าโกย่าครับผม โอเคยี่ห้อที่สองโกย่านะครับผมโกย่าเหมือนกันมีซอส ในมะเขือเทศอันนี้แล้วก็ซอสพริกนะครับผมอันนี้เป็นสินค้าจาก โปรดักต์ออฟไทยแลนดเนี่ยเฮ้ย จริงวะเนี่ยรโกย่าดูเหมือนสเปนสเปนนะ เออ เออแต่นี่เป็นโปรดักต์ออฟไทยแลนด์นะคะเป็นโปรดักต์ f ขนาดเท่ากัน t h ร้อยห้าสิบห้ากรัม ส่วนราคาเนี่ยอยู่ที่ 99 เซนใกล้เคียงกับลีโก้ แต่ลีโก้แพงกว่านิดนึงแต่เรามาลองดูกันไปอันนี้จะใสกว่าเมื่อกี้นะ เออน้ำใสกว่าแต่ อู้น้ำใสกว่าลีโก้ลานะตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่กว่าหน่อยนึง แต่ให้มาสามตัว อ่ะเดี๋ยวมาชิมน้ำก่อนเดี๋ยวซอมเผือเทศอันนี้เค็มไอ้ลิโก้จะจืดป่ะอันนี้เค็ม ไปเลยลิโก้เขาจะมีความหวานแต่อันเนี้ยมาแบบเค็มเค็มมาใส่พริกละเค็มหนักกว่าเดิมอีกค่ะอันนี้เค็มหนักกว่าเดิมไม่ไม่เผ็ดเลยนะ พอยโกย่ามันจะแบบเค็มๆจืดๆนะ เออ มันมันขาดอะไรไป ขาดความหวานอืมมันดูเค็มไปหมดเลยอะองค์ประกอบโดยรวมอะอืมเค็มเหมือนกัน ไม่ต่างกัน คือโกย่านี่ไปทางเค็มหมดเลย ลาเซเลนาลาเซเลนานะครับ ไปต่อเลย ยร์ยี่ห้อที่สามลาเซียนเลนาใช่ไหมลาเซียนเลนาเลนานะครับก็อันนี้นนสีเหมือนสีเหมือนกันสีแดง แต่ว่าจะไม่แบ่งเหมือนสีเขียวกับสีแดงนะ แต่สิ่งที่จะบอกเราอ่ะมันก็คือจะเป็นรูปมะเขือเทศ แล้วก็รูปพริกตรงนี้อ่าจะบอกว่าเป็นซอสพริกกับซอสมะเขือเทศนะศรันมะคก็รับเล็กเหลือเกินนะมันลาเซียไม่ได้แยกเลนาสี เอ่อมาจากโปรดักต์อเวียดเวียดนามเป็นของเพื่อนบ้านเรานะครับใช่แต่อันนี้ราคา แต่อันนี้อยู่ขำอ่ะ คอคำได้ไหมเนบ่ยบอกว่า warning contains fish อ่ะก็ปลากระป๋องไงมันก็ต้อง contain fish ลาเซเลน่าเนี่ยนะครับ อยู่ที่ ราคาอยู่ที่ 99 เซนนะคะก็คือประมาณ 30 บาทเท่ากับโกย่าเมื่อกี้นะครับ ใช่ แล้วเรามาลองดูกันมะเขือเทศแปลกๆเนาะมะเขือเทศกินอ่ะพี่ทำลมมะเขือเทศจริง อันนี้จะเข้มเอ้ย อันนี้สีดี ซอสสีเข้มกว่าโกย่ากับ กับลิโก้สองอันแรกเลย สีแบบสีซอสมะเขือ สีซอสจะเข้มมาก ๆ โอ้โหอาวหมดแล้ว เอ้าให้ปลา ซาดีนมาห้าชิ้น สี่ชิ้นอีกแล้วเหรอของอิ่มทำไมอ่ะ ไม่ใช่ของของอิ่มไม่ใช่สี่ของอิ่มอ่ะสามชิ้นพี่ทอแต่ยี่ห้อนี้ทำไมลาเซเลน่านี่ซอสดูเข้มข้นกว่าสองเจ้าแรกนะ ชิมกัน โอ้ว้าวอืมหวาน กลมกล่อม รู้สึกว่ามีความเข้มกว่าสองอันแรกจริงๆเข้มข้นกว่า เข้มข้นกว่าแต่ว่าหวานนะ อืมดูซอสพริก ซอสพริกกับจืดกับเผ็ดๆนิดๆไม่ไม่มีความหวานเลยปุ๊บ แล้วมันก็เปิดพื้นที่ให้เผ็ดเลย ตามมาเลย ขอชิมเนื้อปลา เนื้อปลาอันนี้เนื้อปลาเล็ก เล็ก แต่ดูแน่นนะ เดี๋ยวลองดู เล็กพอๆกับดีโก้เลย อืมอมนืแน่นไม่ยุ่ยอืมสองยี่ห้อแรกอ่ะเป็นซาดีเหมือนกันปะเนี่ย ซาดีนี่ อืมสองยี่ห้อเนี้ยลาซิเลน่า จะเฟิร์มแน่นกว่าสองยี่ห้อแรกวิโก้กับโกย่าออันนี้ซอสพริก เอ้าจืดเฉย ทำไมซอสมันไม่เหมือนแม่นไม่เข้าไปในพริกเลยพอกินกับปลากับซอสซอสเผ็ดเนี่ยมันไม่ไม่อร่อยเท่ากับซอสมะเขือเทศเนาะซอสมะเขือเทศอันนี้อร่อยอร่อย ถูกปากเราที่สุดละสองตั้งแต่สามยี่ห้อรีวิวมา หวานเนื้อแน่น แล้วก็รสชาติดีแล้วก็ซอสเข้มข้นกว่าสองเจ้าแรกนะครับผมเดี๋ยวเราไปลอง อันนี้อะไรอ่ะทำทำไมอ่ะ ก็ชื่อไงห้าห้าห้า เคยี่ห้อที่สี่มาถึงทำอะไร มันมันคือปลากระป๋องที่เวลาเราไปซูเปอร์ทีไรมันจะเรียกเสียงฮานะคะ ตั้งแต่ยังไม่ทันเปิดฝากระป๋องเลยอะฮาแล้วนะคะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่านี้คือของฟิลิปปินส์ของฟิลิปปินส์อ่ะเดี๋ยวก่อนเรามาทวนอีกรอบนึงติโก้ฟิลิปปินส์โกย่าไทยแลนด์ ลาเซเรนาเวียดนามแล้วก็ห้าห้าห้าห้าฟิลิปปินส์ห้าห้าสามสามตัวสามตัวเดี๋ยวเกินเดี๋ยวเรามามาอันนี้มาแบบเดียวกันเลยนะคะ ก็คือถ้าเป็นซอสมะเขือเทศก็คือสีเขียว อันนี้ซอสพริก สีแดง ราคาของห้าห้าอยู่ที่เจ็ดสิบเก้าเซนต์ประมาณไม่ถึงสามสิบบาท เออ อันนี้ราคาก็ไม่แพงอันนี้ถูกสุดมาดูสีอันเดียวโอ้อันนี้สีจางเหมือนสองอันแรกเลยเหลวนะ ใช่อู้เฮ้ยปลาตัวเล็ก พี่ท็อปอิ่มมีความสงกระสัยนะอิ่มเนี่ยมือดีมาก เพราะว่าเปิดมาทีไรอิ่มเจอปลากระป๋องสามตัวสี่ตัวไม่เคยแต่อันนี้ตัวใหญ่กว่านะแปลกมายี่ห้อเดียวกันทำไมอิ่มได้ตัวใหญ่ของเขาได้ตัวเล็ก เขาก็คงช่างตามน้ำหนักมาจุดจุดนั้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวตัวเล็ก อันนี้ได้สามตัว อันนี้ก็แบบ ชอบชอบกินแบบเน้นเน้นปริมาณเนี่ยปริมาณตัวอันนี้ไม่เน้นอันนี้เน้นขนาดอาชิมน้ำเหอะ้ำเขือเทศนะครับอ่ะอันนี้จะจางกว่า เค็มเค็มอ่ะ โอ้อันนี้ เค็มเค็มจืดจืดเค็มแบบเค็มตื้อมาก่อนเลยแต่ว่า เค็มน้อยกว่าโกยาอันนี้ไม่ได้ว่านะ แต่อันนี้เค็มน้อยกว่า อันนี้เค็มน้อยกว่า แต่ก็ยังรู้สึกว่าเค็มแต่อะไปอันนี้ซอสพริกต้องมีอันนี้จะมีความข้นกว่าข้นกว่านี้นะเค็ม ซอสพริกเค็มกว่าเดิมอีกอ่ะ อันนี้ว่าเค็มแล้วอันนี้เค็มหนักแต่ลองชิมเนื้อปลาเค็ม ไม่ยุ่ยนะเนื้อแน่นๆนิดนึงไม่ไม่เละมากเนื้อแน่นอยู่ เนื้อปลาไม่เค็ม และไม่เหม็นคาวแต่กับแต่ซอสเค็มซอสพริกล่ะอืม น้ำเค็มแต่เนื้อปลาไม่เค็มเหมือนกัน อือฮึมัน เกิดอะไรขึ้นคะ แต่ว่า โดยรวมแล้วนะสองอันนี้แทบไม่ต่างกันเลย ใช่ แต่ว่าอันนี้จะเผ็ด อันนี้จะจะมีเผ็ดออกมาแค่นิดนึง พอกินสักพักเริ่มเผ็ดละ อืมมันจะเผ็ดออกมา แต่ว่ามันหลังจากเรากินเนื้อปลาแล้วนะ ตัวน้ำซอสไม่ได้รู้สึกว่าเผ็ด แต่ว่าพอเข้ากินเนื้อปลาเนี่ยเริ่มเผ็ด ใช่นะครับผม ยี่ห้อที่สี่ที่เรามาลองก็คือ ยี่ห้อสุดท้ายเลย ยี่ห้ออีเบเรียและยี่ห้อสุดท้ายนะครับ ยี่ห้อ อิเบรียนะครับผมเป็นของ Product of Thailand เออไทยแลนด์ส่งเข้าประกวดอีกแล้วสองยี่ห้อโกย่าและอิเบรียนะครับแต่สิ่งที่เราหักคะแนนเลยหักคะแนนก่อนรับแรก ไม่มีที่เปิดอิเบรียเป็น Product of Thailand นะคะแล้วก็ซอมมะเขือเทศไม่มีฝาเปิด แล้วก็ราคาที่ 89 เซนนะครับผมเปิดเลยวมาลองเปิดกันดีกว่าเอออุ้ยเฮ้ยอันนี้สีจางมากเลยนะ สีจางกว่า สีจางกว่าทุกอันให้ปลามา3ตัวนะครับ ปลาซาดีน3ตัว แล้วก็สีเนี่ย ค่อนข้างจะไม่เข้มเท่าไหร่ ออกจางๆ นิดนึง มันจะไม่จัดจ้านเหมือนกลิ่นหรือเปล่า เพราะกลิ่นก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ สีอ่อนมาก นี่จืด อ่อนรสชาตินี่อ่อนตามสีจริงแต่ปลาชิ้นใหญ่เออ อืมเนื้อแน่นรสชาติของปลา จืดตามซอสไม่มีรสชาติเลย เขาลืมเกลือมาเปล่าเขาลืมปรุงรสมาหรือเปล่าเหมือนเอาขึ้นจากเรือมาแล้วก็ว่าปรุงไม่เสร็จแล้วก็ใส่กระป๋องมาเลยหรือเปน้ำแข็งแล้วอัดกระป๋องรอเลยโอเค โอเคหลังที่เราลองรีวิวปลากระป๋องในอเมริกา 5 ยี่ห้อมาแล้วครับตั้งแต่ลิโก้โอย่า ออลาเซเลนาก็ห้าห้าห้าแล้วก็อิบาเลียห้าหนึ่งสองสามสี่ห้ายี่ห้อนะครับผมเราไปที่เรื่องราคาก่อน ราคาก่อน ราคาที่แพงที่สุดก็คือน้องลิโก้นี้นะคะลิโก้นี้แพงที่สุดส่วนราคาที่ถูกที่สุดตอนนี้ก็คือห้าห้าห้าและโอย่านะ อันนี้คือหนึ่งเหรียญเกินหนึ่งเหรียญนะครับแพงเพื่อนอันนี้ อันนี้ถูกถูกถูกถูกสุด79เซนส่วนอันนี้ก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนกัน อันนี้ราคาเท่ากันเลย รสชาติถูกปากคนไทยอย่างเราไม่สุด ของผมในใจคือลิโก้ครับ แม้ว่าซอส จะไม่เข้มเท่ากับลาซิเลน่านะลาซิเลน่าเนี่ยซอสเข้มข้นมากเลยนะแต่ผมว่ารสชาติของลิโก้เนี่ย ถูกปากเราไม่สุดเหมือนกันเอ้ยมาเหมือนกันได้ไงใช่เพราะว่า อันนี้คือมันกลมกล่อมแล้วก็เผ็ดก็คือมีความเผ็ดนะแต่อันนี้คือได้ซอสเข้มข้นแล้วหวาน แต่ว่ารสชาติจะไม่ถูกปากเท่าลิโก้ ใช่ คืออันเนี้ยคือว่าถูกปากเรามากที่สุด คือ คือพอมันเป็นอยู่ในซอสมะเขือเทศมันก็จะมีความหวานนิดนึงใช่มันก็จะคล้ายๆบ้านเรา แต่พออันนี้มันมีความเผ็ด มันก็จะมีความเผ็ดจริงๆนะ มันไม่ใช่ว่าเออแบบฉันว่าฉันเผ็ดแต่ว่ามันไม่ได้เผ็ดลยครเบยส่วนอันเนี้ยคือเข้มข้นสรุปแล้วปลากระป๋องที่ถูกปากรสชาติของเราสองคนมากสุดก็คือ ลิโก้ แล้วก็แพงสุดด้วย แพงสุดด้วย แหมแพงแต่คุ้มก็โอเค เออ ก็ถือว่าถูก เอาละค่ะและนี่ก็คือการรีวิวปลากระป๋องในอเมริกาที่เราหามาได้นะคะ แล้วก็เหมือนเป็นการเปิดโลกของเราสองคนแหละว่าเออปลากระป๋องที่แบรนด์อื่นๆเนี่ยมันก็จะมีรสชาติเหมือนมีรสชาติแบบที่ไทยหรือเปล่าที่เคยกินหรือเปล่านะซึ่งถ้าเกิดใครไปลองแบรนด์อื่น ๆมาแล้ว แล้วมันมีขายที่นี่แล้วเราไม่ได้รีวิววันนี้ก็มาเล่าให้เราฟังที่ช่องคอมเมนต์ข้างล่างได้นะคะใช่ครับแล้วก็อย่าลืมค่ะไปกดไลค์กดแชร์นะ กดติดตามเราได้ทุกช่องทางค่ะ วันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายปากกระป๋องปากกระป๋องโลซา ากระป๋องปากกระป๋องโลซาไปหักไม่ได้ ซื้อปากกระป๋อง